อยู่ใกล้เธอเท่าไรบ้านไอแค่ขออยู่ไหมสเตตัสของเราแค่เพื่อนสนิทฉันเข้าใจ ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ถ้าเธอหึงก็คงจะ ลาใครมากล้เธอแต่หัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึง ความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเกินไป ยังไม่รู้ว่านี้จะเป็นยังไง แต่ที่รู้คือวันนี้จะบอก 说。 ไว้ข้างล่างในคอม ไม่ชอบเวลาใครมากลายทางเธอ แปลว่าใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ